จบไปแล้วนะครับสำหรับการเรียนการสร้างภาพแอนิเมชันด้วยโปรแกรม Blender 3D ทั้ง 5 บท เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับผมค่อนข้างยากเลยครับอาจารย์ต้องใช้ความเข้าใจ ต้องใช้ศาสตร์หลายๆ อย่าง ออกแบบก็ต้องใช้โปรแกรม แถมยังต้องใช้จินตนาการมากๆเลยครับ อืม ครับ การทำแอนิเมชันเป็นประสบการณ์ที่จะยากหน่อยนะครับสำหรับมือใหม่ แต่นี่ถือว่าง่ายกว่าเมื่อก่อนมากแล้วนะครับ สมัยก่อนการทำแอนิเมชันต้องค่อย ๆ วาดทีละภาพ ทีละภาพ กว่าจะได้ภาพยนตร์สักเรื่องเนี่ย ใช้เวลานานมาก ๆเลยครับอืมแต่ก็สนุกดีนะครับ อาจารย์ตอนทำอ่ะยากครับ แต่เวลาเราได้เห็นผลงานของเราแล้ว ก็สดชื่นใจครับ ลองดูผลงานของผมครับ ใช้ได้เลยนะครับ ที่เหลือก็อยู่ที่เรา ว่าจะต่อยอดความรู้นี้ไปได้แค่ไหน ความสามารถของโปรแกรมนี้ยังมีอีกมากนะครับ ที่เรียนกันไปเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น นอกจากโปรแกรมหลักแล้ว โปรแกรมก็ยังมีส่วนของปลั๊กอินที่ช่วยเพิ่มความสามารถอื่นๆได้อีกนะครับอืมต้องนับถือผู้สร้างโปรแกรมเลยนะครับ ใครจะไปเชื่อล่ะครับ โปรแกรมดี ๆ มีความสามารถสูงแบบนี้ปล่อยให้ใช้กันฟรีๆครับสำหรับพวกเราที่เรียนสายเทคโนโลยีการศึกษา เน้น การสร้างสื่อสำหรับการเรียนการสอน การสร้างสื่อใหม่ๆ ที่มีความน่าตื่นตาตื่นใจเหล่านี้ ย่อมให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากขึ้นได้นะครับ โดยเฉพาะการสร้างสื่อการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยเราอาจจะใช้หลักการ 9 ข้อของกาเย่เป็นอย่างไรหรอครับ หลักการทั้ง 9 ข้อนี้ ครับ หลักการ 9 ข้อของกาเย่สำหรับการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์มีดังนี้ครับ 1. เร่งเร้าความสนใจ หรือ gain attention 2. บอกวัตถุประสงค์ 3. ทบทวนความรู้เดิม 4. นำเสนอเนื้อหาใหม่ 5. ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ 6. กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน 7. ให้ข้อมูลย้อนกลับ 8. ทดสอบความรู้ใหม่ และ 9. สรุปเพื่อนำไปใช้ครับ แล้วเราจะใช้สื่อแอนิเมชันได้ในช่วงไหนล่ะครับอาจารย์ ใช้ได้ทุกทุกช่วงเลยครับ เพราะสื่อของเราสามารถสร้างให้เข้ากับเนื้อหาในขั้นตอนหรือว่าช่วงต่างๆเนี่ยได้เลย อ๋อ ต่อไปนี้ผมคงต้องศึกษาให้มากๆแล้วครับอาจารย์ นอกจากสื่อจะต้องสวยงามแล้ว ยังต้องใช้ประกอบการเรียนการสอนตามหลักการสอนจริง ถึงจะเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพใช่ไหมครับอาจารย์ ถูกต้องแล้วครับ และสำหรับขั้นต่อไป หากต้องการที่จะศึกษาเพิ่มเติม สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์หลักของโปรแกรมได้คือ www.blender.org จะมีฟอรัมสำหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนผลงานและเทคนิคต่างๆ ครับ ในไทยก็มีเว็บไซต์เกี่ยวกับการสร้างภาพแอนิเมชันสามมิติมากมายเลยนะครับ หรือจะค้นหาในเพจของ Facebook ก็ได้นะครับ ลองค้นหาในคีย์เวิร์ด Blender 3D หรือจะต่อยอดในโปรแกรม3มิติโปรแกรมอื่นก็ได้นะครับ ครับสำหรับในบทเรียน การสร้างภาพแอนิเมชันด้วยโปรแกรม Blender 3D หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อแอนิเมชัน3 มิติเบื้องต้นไปนะครับ หากมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะติชม หรือปัญหาใด ๆ สามารถเสนอแนะได้ที่กระดานข่าวของเราครับ ครับ สำหรับบทเรียนนี้ก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับ ขอบคุณที่ติดตามและร่วมทำกิจกรรมกับพวกเรานะครับ ผมกำลังรอผลงานสวยๆของเพื่อนๆอยู่นะครับ ขอบคุณทุกท่านและพบกันใหม่ครั้งต่อไปกับบทเรียน ECICT สวัสดีครับ